อยากจะเห็นว่าเอ๊ะเกาะเกษตรอินทรีย์คำว่าเกาะนี่มันต้องมีน้ำล้อมรอบ แล้วสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงมันปลูกพืชชนิดไหนไอ้ที่น้ำล้อมรอบนี่ที่เราเห็นนี่ใช่ไหมแม่น้ำเพชรบุรีมันล้อมพื้นที่เราเลยเหรอลพื้นที่เราเลยครับ20ไร่เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นของเราอย่างเดียวไม่มีของอื่นเลิกค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับโซนนี่แหละที่เราเห็นเป็นแผ่นดินที่มีหญ้าแล้วก็มีพืช ยืดต้นที่เหมือนกับเป็นพืชบังลมได้เนี่ยนี่คือเริ่มเข้าอาณาเขตของเกาะแล้วใช่ไหมคะแล้วพืชบังลมเหล่านี้เนี่ยถือว่ามีรอบรอบพื้นที่ที่เป็นมีเกาะรอบส่วนเลยครับเลยค่ะครับ เราเลือกพืชชนิดไหนมาเป็นแนวกันลมบ้างในในส่วนที่ลมแรงเนี่ย คือทางตะบนตกเฉียงใต้เนี่ยเราจะเป็นกอไผ่โอหนี่มันประโยชน์สองต่อเลยนะครับได้ทั้งเป็นพืชแบบกันลมได้บังลมได้ครับแล้วหน่อเขาก็ยังเป็นอาหารได้อีกครับโอ้โห ช่างคิดจริงๆเลยคุดิ สวนเพชรสวนเกษตรอินทรีย์ สวนผสมผสาน เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานที่ดำรัดพ่อหลวงบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้พริกไทยครับขนุนุนครับนะคะใบชะพูใบชะพลูครับผักกูดผักกูดตะไคร้ตะไคร้ครับโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะปลูกทุกอย่างที่กินได้ แล้วนอกจากกินได้แล้วก็เป็นรายได้ได้ด้วยเหมือนกันเป็นรายได้อย่างดี มันเป็นตัวชี้วัดที่โกดิตเล่าให้เราฟังตั้งแต่ต้นแล้วว่า มันเกิดแรงบันดาลใจที่บอกว่าทั้งๆทที่ตัวเองก็ทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาะะทำมานานครับ ทำมานานมากๆด้วย เธอเป็นบุคคลสำคัญในวงการเกษตรที่ โอ้โห สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์เนี่ยก็มาสัมภาษณ์กันมากมายนะคะแต่วันนี้เธอได้ค้นพบสัจธรรม ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะและแปลงเกษตรอินทรีย์ที่เรากำลังมาดูในโครงการเกาะเกษตรอินทรีย์ที่นี่แหละค่ะคือต้นแบบที่เรากำลังจะจุดประกายให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้โกดิตเริ่มต้นแล้ว ฟักยักษ์ ฟักยักษ์ะครับ ฟักใหญ่หรือฟักยักษ์นั่นแหละครับผลหนึ่งนี่กี่กิโลเนี่ย เป็น10กิโลครับ เป็นสิบกิโลเลยเหรอครัะบเนี่ย อันนี้ยังเป็นน้องยักษ์นะคะ น้องยักษ์นี่ยังน้องนี่ยังมีใหญ่กว่านี้อีกครับเดี๋ยวข้างในมีใหญ่กว่านี้ โอ้โหนี่สารพัดยักษ์เลครับยตามมาดูข้างในมีใหญ่กว่านี้ นี้ถ้าใครได้เข้ามาดูในซุ้มนี้จะพูดว่ายาวแล้วเยอะคือมันมียาวแล้วมีเยอะครับใช่มนหนาแน่นมากเลยดูันู้นตั่ที่ไก่อยู่นี่เลื่อยมันกุ้งนี่มาครับโกเองโอ้โหของเหล่านี้สามารถที่จะทำาเป็นเมนูเสิร์ฟในให้กับลูกค้าที่เข้ามาได้นะคะแต่ต้องแล้วแต่ฤดูกาลครับถ้าใครมาจังหวะนี้มันมีผลผลิตก็ได้กินได้กินนะคะ บางทีมันไม่มีเราก็จัดให้ไม่ได้อะเนาะครับเเดี๋ยวไปอีกซุ้มหนึ่งเป็นยาน ยานครับอ๋อนี่แค่ยาวนะครับเดี๋ยวมียาน โอ้โห นี่มันเราเดินทางมาเราได้เห็นหน้าตา หน้าตาฟักสารพัดรูปแบบบทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งยานครับนะคะแล้วก็มีเยอะอีกต่างหากเนี่ยเก็บพันธุ์ไว้บ้างไหมเนี่ย อันนี้ช่วงต่อไปที่แก่เราคงจะเก็บพันธุ์เพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่คุณภาพดีทำอาหารก็อร่อยอแล้วลูกก็ใหญ่ค่ะ แล้วสามารถปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้เคมีทุกชนิดที่เราอยากเห็นเนี่ยที่มันความต่างมาก ๆ ที่มันต่างถิ่น จริง ๆ แถบเนี้ยเงาะ มังคุดทุเรียนหรือตอนนี้ อ้แล้วก็ลงกอง แล้วตอนนี้ทุเรียนของจังหวัดเพชรบุรีนี่กำลังแบบคือฮานะต้องใส่กรงไปดูหน่อยได้ไหมโอ้คงต้องใส่กรงเลยครับสวนทุเรียนยังมีรูปให้เห็นใช่ไหมยังมีครับไปดูทุเรียนเลยดีกว่าเนาะตอนนี้มันยืนอยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนหมอนทองป่ะเนี่ย หมอนทองครับ ทุเรียนหมอนทองค่ะ ที่ท่าไม้ลวกจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่เกาะเกษตรอินทรีย์นะคะเนี่ยท่านผู้ชม แต่อยู่ในกรงนี่แหละที่กำลังจะต้องมาเฉลย ว่าเมื่อสักครู่บอกว่า ปลูกทุเรียนต้องเอาไว้ในกรงครับ เพราะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่กรงไว้เนี่ยกระรอกกระแตนี่จะมากินก่อนที่มันจะแก่ให้เรากินได้ ถ้าเราปล่อยไว้ตามธรรมชาติเดี๋ยวจะมีตัวอย่างไม่รู้ว่าหลุดมาอย่างอันนั้นกินไปหลายภูแล้วเริ่มเอามาทดลองปลูกกี่ปีมาแล้วเนี่ย อันนี้ 8 ปีฝ่าแล้วครับแปดปีครับเขาให้ผลมากี่ครั้งละก็ครั้งที่ 3 แล้วก็สามปีสามแล้วเหรอคะตอบรับเป็นไงคุณภาพเนื้อในคุณภาพทุเรียนของที่เกาะเราอะนะคะ ก็ ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าเคยได้ยินของป่าละอูเนี่ยที่นี่ไม่แพ้กันเลยค่ะเนื่องด้วยจากของเราเป็นพื้นที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะสายพันธุ์ที่เราได้มาก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีค่ะ เป็นสายพันธุ์ที่เมล็ดรีบ เนื้อหนามากก็คือแบบเนื้อออกมาเขาเรียกว่าเนื้อเป็นยวงเหมือนอกไก่มันหวานเนื่องจากของเราเนี่ยปล่อยให้แก่จัดอย่างอย่างทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ประจำถิ่นของเพชรบุรีถ้าเพชรบุรีต้องเป็นชมพู่เป็นกล้วยหอมเป็นมะนาวเป็นไม้ประจำถิ่น อันนี้เหมือนว่าต่างถิ่นมาอยู่ครับ มาดูใกล้ๆ เนี่ยหลายมีหลายลูกที่ที่เข้ากรงวะ ครับคาดเดาว่าเป็นเพราะว่าเรามีความหลากหลายของพืชอาหารของกระรอกอ่ะอ๋อใช่ใช่ ทั้งอ้อย ทั้งมะละกอ ทั้งทุเรียนพอเรามีความหลากหขลายนพวกนี้เขาก็เลยแบบว่านึกว่าครับ เราสร้างโรงครัวไว้ให้เขาปีนี้ออกลูกแล้ว ออกเป็นรุ่นที่2แต่ว่าปีนี้ออกน้อย ด้วยอากาศที่มันเเปลี่ยนแปลงไปจากทุกปี มีผลผลิตน้อยแล้วเพิ่งออก อย่างเช่นลองลองกองนี่ก็ก็เพิ่งออกดอกครับอันนี้เป็นลองกองเพิ่งเพิ่งจะมีดอก ปกติมันจะได้ลูกอยู่แล้วครับอันนี้เพิ่งเห็นดอก อันนี้เป็นเงาะโรงเรียน แต่ว่าปีนี้เพิ่งมีผลแต่ว่ายังเป็นผลอ่อน ออกช้ามาทุกปีหลายเดือนไอ้จะจากปีหลายเดือน แต่ว่าที่ได้ปลูกมานี่เคยได้เขาเคยออกลูกกินแล้วอ๋อออกไปสามรุ่นแล้วครับสามรุ่นครับแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สี่แล้วออกไวปวทุเรียนครับแต่ว่าปีนี้ล่าฝ่าด้วยเหตุที่ว่าเอออากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะ อันนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ครับค่ะ มันคือมันคือปุ๋ยหมักครับค่ะ ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเนี่ย ยากที่จะทำให้มันคุณภาพดีได้ ถึงจะมีฮอร์โมน มีน้ำหมักอะไรมาหลายอย่างก็ยังด้อย เพราะว่าถ้าระบบรากไม่ดี ระบบต้นก็จะไม่ไม่ดีตามแต่ถ้าทำให้ดินดีแล้วปลูกอะไรก็งามสำหรับวัตถุดิบที่จะมากองแล้วก็หมักเป็นปุ๋ยหมักตรงนี้ ที่เป็นหลักเลยก็มีมูลสัตว์แต่มูลสัตว์อะไรก็ได้ แต่อันนี้ใช้มูลวัววัวปล่อยไล่ทุ่งเพราะว่ามันจะกินพวกหญ้าที่เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติแล้วส่วนผสมที่ดีสุดที่ เราเห็นว่าไปใช้แล้วงามมากก็คือใบไผ่ ใบไผ่จากดงไผ่จากดงไผ่ข้างหลังนะคะ เพราะใบไผ่เนี่ยจะเป็นใบมันหรือว่ารากมันเนี่ยมันมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเยอะมาก แล้วพอมาทำร่วมเป็นปุ๋ยหมักด้วยต้นต้นไม้ที่เราปลูกงามมากครับ ตัวที่ช่วยให้จุลินทรีย์ในกองมูลสัตว์ต่างๆ รวมไปทั้งขุยไผ่และเศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆ ตรงนี้มันเกิดการย่อยสลายที่ดีเนี่ยในความเป็นออร์แกนิกฟาร์มของของโกดิตเองใช้อะไรเป็นตัวเร่ง คือตอนนี้ใช้อยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกก็คือใช้พอดอหนึ่งของกรมธรรนาที่ดิน ส่วนที่2ก็ใช้น้ำหมักเกียวภาพกับจุลินทรีย์หนอกกล้วยเนี่ยเอามาราด อันนี้ก็มีจุลินทรีย์ที่ทำให้ย่อยสลายได้ไวเหมือนกัน ถ้าหมักกองเตี้ยงนี้ก็ใช้เวลาสัก 1 เดือน แต่ถ้าหมักกองสูงก็ต้องมีป่องให้มันระบายอากาศ คือให้ระบายความร้อนขึ้นมา แต่ถ้าหมักกองเตี้ยนี่แล้วเรากลับบ่อยๆเนี่ยหนึ่งในหนึ่งเดือนก็ไปใช้ได้เลย วิธีการจะรู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือ พอเราเขี่ยไปแล้วเนี่ยมันไม่ร้อน แล้วถ้าเรามาดมเนี่ย มันจะมีกลิ่นดินคือปุ๋ยที่เป็นกลิ่นดินแล้วไม่มีกลิ่นมูลสัตว์ไม่มีกลิ่นใบไม้ หรือไม่มีกลิ่นแก๊สอันนี้คือใช้ได้เลยครับแล้วไปผสมดินที่เราปลูกเนี่ยได้กับทุกพืชครับค่ะแหมนี่คือสูตรสำเร็จอย่างหนึ่งนะคะที่เราเดินทางมาตลอดทางแล้วเราเห็นโอ้พืช แต่ละระดับไม่ว่าพืชชั้นล่างชั้นกลางชั้นพืชประธานนะคะภายในเกาะเกษตรอินทรีย์ของที่นี่ มันช่างสดชื่นงดงาม เบื้องหลังแห่งความสำเร็จก็อยู่ที่หลักการในการที่จะต้องปรับปรุงพื้นฐานของดิน แต่มันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ การผลิตปุ๋ยพร้อมน้ำที่เป็นชีวภาพเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งเราจะให้โกดิตพาไปถ่ายทอดในช่วงของฟาร์มไกด์ค่ะ